เราจะถ่ายภาพได้ยังไงถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะ แต่การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยากค่ะ เพราะเราสามารถหยิบจับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ได้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องมีนะครับคือ กล้อง เห็นกล้องในนี้เยอะๆแต่คลาสนี้ไม่ใช้กล้องใหญ่นะกล้องที่ผมใช้จริง ๆ คือสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟน กล้องมือถือนี่แหละเครื่องเดียวสามารถสร้างภาพเหล่าเหลานี้ได้หรือถ้าเกิดใครมีกล้องที่เป็นแบบบรรดาคอมแพกหรือมิเ r เลสหรือกล้องอะไรก็ได้ ในคลาสเนี่ยครับสามารถใช้ได้ทุก กล้องเลยนะความรู้ที่ผมที่ผมจะให้หลังจากเนี้ยทุกกล้องเลยนะ แต่ผมเจาะเรื่องของมือถือเป็นหลักนะครับ เพราะว่าคิดว่าหลายคนคงมีมือถือที่สามารถถ่ายภาพได้เนาะแล้วก็หลายคนอาจจะอาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจยังไม่มีทุนในการไปซื้อของซื้ออุปกรณ์แพงๆเราเริ่มจากที่นี่ได้ครับ โอเคนะ นี่คือข้อที่1คือกล้อง อ่ะ ถัดไป เรื่องของแสง แสงคือสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพ แสงที่ผมจะให้ใช้ในวันนี้ไม่ใช่แสงเรื่องของอะไรไฟที่คุณต้องไปเสียตังค์ซื้อแพงๆเราธรรมชาติเราอะเรามีดวงอาทิตย์เป็นแสงแบบว่า เรียกว่า number one ดีกว่า ยังปัจจุบันนี้ยังไม่บนโลกเลยนะ ยังไม่มีแสงไหนที่สามารถทรงพลังแล้วก็เทียบเท่า ดวงที่อีกแล้วครับ ฉะนั้นเราใช้ธรรมชาติให้ที่เรามีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะ วันนี้ผมจะสอนเรื่องของการใช้แสงอาทิตย์ หรือแสงธรรมชาติกันนะครับ โอเค ถัดไปอันที่ 3แน่นอนว่าในการถ่ายสินค้ามันต้องมีฉาก มันมันมันต้องมีฉาก แล้วเขาอาจจะอาจจะเคยเห็นโฆษณา เฮ้ย มีเต็นท์ขายของ มีตัวแบบว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบ หรือเห็นภาพที่เขาเซตแบบอลังการอลังการ วันนี้ไม่ต้อง วันนี้ผมแค่ใช้กระดาษแข็งคือตัวนี้ กระดาษแข็งหน้าขาวนะครับ หน้าขาวพื้นเดียวแผ่นเดียวแผ่นเดียวพ่อ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดกัน เนาะ เซตทำก็ได้ให้มันกลายเป็นสตูดิโอที่สามารถทำได้เองที่บ้านนะแล้วก็สุดท้ายอาฉากเสร็จแล้ว มันมีมันมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะว่าแน่นอนว่าเราใช้แสงอาทิตย์ ซึ่งสิ่งนี้มันสามารถช่วยได้ในกรในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยแสงไม่พอหรือต้องการแบบต้องการ เพิ่มทิศทางแสงเพิ่มขึ้นนั่นก็คือีเฟกต์ครับ ไอที่เห็นกลมๆ แดงๆ ที่ผมวงไว้ในสไลด์เนี่ยอันนี้คือก็คือรีเฟกเช่นกันรีเฟกเนี่ยมันไว้ทำอะไร เอาไว้สะท้อนแสงเออเพื่อจะแบบเหมือนกระจายให้แสงมันสู่ทิศทางอื่นมากขึ้นนะแล้วก็รีเฟกเนี่ยจริงๆเราสามารถทำได้เองง่าย ๆ เลยง่ายๆเลยใช้โฟมก็ได้ตัดโฟมมา ขนาดประมาณแผ่น A4 หรือใหญ่กว่าสัก สัก A A3 ก็ได้ครับ อ่าเป็นโฟมแผ่นหนึ่งหรือไม่ก็เป็นหากล่อง อย่างอย่างอันนี้ผมเอาฝากล่อง ฝากล่องอ่านแล็ปท็อปแล้วก็คุ้มด้วยกระดาษนะ แล้วก็ติดเทปก็อะไรเรียบร้อย สามารถใช้ได้เหมือนกัน และนี่คือหน้าตาที่เราจะเซตติ้งถ่ายภาพในวันนี้ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมคะว่าการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายภาพได้ แสงจากธรรมชาติ ที่เราเพียงหามุม หรือบริเวณที่แสงเข้าถึง กระดาษแข็งหน้าขาวที่สำหรับใช้ในการสร้างฉาก รวมถึงรีเฟกที่เราสามารถหาได้จากโฟม หรือฝากล่องสีขาวค่ะรับรองว่า โรคของการถ่ายภาพจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ